Thank you. ันโตกดินเนอร์เป็นการบริการอาหารแบบขันโตก ที่อาจารย์ไกรศรีนิมานเหมินผู้ได้รับการยกย่องว่ามีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของภาคเหนือปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมแล้ว เป็นผู้ฟื้นฟูการจัดอาหารแบบขันโตก แล้วนำมาเลี้ยงรับรองแขกในตอนเย็น เรียกกันทั่วไปว่าขันโตกดินเนอร์อาหารที่ใช้เช่นเดียวกับอาหารขันโตกในงานบุญ มีความที่พิเศษที่ต่างไป คือ เลือกอาหารที่เป็นยอดนิยมและขึ้นชื่อของร้านนา รูปแบบการบริการจะปรับเรื่องการนั่ง ที่เคยให้ผู้ใช้บริการ นั่งกับพื้น ปรับมาเป็นนั่งโต๊ะ เพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุ Música Thank you.